วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy How นะครับช่องที่จะมีการสอน How to ต่างๆ นะครับ การประดิษฐ์ของเล่นแบบง่ายๆ นะครับทำเองที่บ้านได้นะครับ การแล้วก็จะมีการสอนต่อกันพลานะครับแล้วก็จะมีการรีวิวกันพลาให้ทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการรีวิวกันดั้ม Try on 3 นะครับซึ่งอยู่ในเรื่องกันดั้ม Build Fighter Try นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะ มีพื้นฐานมาจากดับเบิลเซต้ากันดั้มนะครับ แล้วก็เกิดจากการประกอบของหุ่น 3 ตัวด้วยกันนะครับโซล่าอูมิแล้วก็ลิกลิกลิกหรือ หรือไม่ก็เรียกว่าลิกขุนะครับ เปิดกล่องอันดับแรกก็เปิดกล่องออกมานะครับ ข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับ มีทั้งหมดนะครับ 1 2 3 4 5 6 เจ็ดถุงนะครับเจ็ดถุงแล้วก็แมนนวลแล้วก็สติกเกอร์ก็จะอยู่ในถุงไหนเอ่ยสติกเกอร์สติกเกอร์ถุงแรกเลยนะครับ ต่อไปเราจะมาดูแผงกันนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูแผงกันนะครับ ทั้งหมดแผงมี 18 แผงเลยนะครับ ก็มีแผงใหญ่แผงเล็กบ้างนะครับ ทีนี้เราเริ่มมาดูแผง A กันก่อนเลยนะครับ ว่ารายละเอียดของแผง A นั้นเป็นไงนะครับ นี่คือแผง A นะครับ ต่อไปแผง B นะครับ ีครับดี E นะครับ F มีรอยจากการขนส่งนิดหน่อยนะครับอขอโทษนะครับ อ่านี่ยังเป็น E นะครับ E มีสองแผงนะครับ เป็น F นะครับ F G นะครับเจ้าตัวม่ขุดหรือเปล่า แสง G นะครับเมื่อกี้นี้ H นะครับ I เป็นแผงเล็กๆ นะครับสีแดงเล็กๆ J เคเป็นส่วนดาบยาวนะครับ แล้วครับ แล้วก็มี EF นะครับเป็นส่วนปิดพัดใสนะครับ าบไลเซเบอร์นะครับ ก็ PE นะครับ PE ตรงนนะครับ สติ๊กเกอร์นะครับ ครับ ต่อไปก็จะเป็นการต่อนะครับ